สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำเรื่องนกกระรางหัวขวาน โอ๊ะโอ๊ะลืมไปก่อนครับ ผมต้องแนะนำตัวก่อนครับ ผมชื่อเด็กชายสกรชาววันกลางอายุ 9 ปีอยู่โรงเรียนจิตรดาครับถ่ายทำเรื่องนกกระรางหัวขวานครับ ชื่อภาษาอังกฤษของนกกระรางหัวขวานก็คือยูเลเซียนฮูปครับนี่ครับ บ้านผมก็มีครับ น่ารักครับ ชอบกินด้วย ขนาด 30เซนติเมตรครับ ปากเรียวยาวโค้งลำตัวสีส้มแกมน้ำตาล หัวมีงอน ยาวปลายสีดำกลางออก แนวตั้งคล้ายพัด ปีกหลังและหางสีดำสลับ ลายสีขาว ท้องด้านล่างและขนคุมใต้หางสีขาว ชนิดย่อย แซทูราธาเสียงร้อง เอ้ย ไม่ใช่ครับ เป็นนกอพยพครับ ถ้าเป็นนกอพยพ นี่ครับ นกอพยพคือสีฟ้าครับ สีน้ำตาลจางกว่าเล็กน้อยนี่ครับ ปลายขนหงอนมีสีขาวจางๆ ขั้นระหว่างสีดำและสีน้ำตาล เสียงร้องก็จะดัง ฮุบฮุบฮุบถุ้มต่ำครับ อาจฟังคล้ายนกระวังไพลปากเหลือง ถิ่นอาศัยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่โล่งในป่าโปรง่งถึงความสูง 1,500 เมตรครับ นกประจำถิ่นพบบ่อยนกกระพยบอาจจะพบไม่บ่อยหรือถูกมองข้ามครับ นี่ครับ อย่าลืมให้อาหารมันด้วยนะครับใส่เดือนอะไรก็ได้ครับ